ชีวิตมีค่ารักษาให้ดี ในโลกดุนยาอีนี้มากมีปัญหา ชีวิตต้องใช้ให้เป็น ชั่วดีมีให้เราเห็นทุกอย่างล้วนเป็นเช่นดังตำรา ชีวิตเมื่ออยู่ต้องสู้ต่อไป อย่าถามว่าสู้เพื่อใคร ถามใจเราเองดีกว่า ให้ความรู้มีค่ามากกว่า ทรัพย์สินเสียสลา มานารักษามาคีอดทนทำดี ครูย้ำต้องทำให้ชิน ชีวิต มีค่า เพราะฉันมีครูขอบคุณที่ ให้ความรู้มีค่า ครับอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณครับเพลงนี้ผมแต่งกันจากใจจริงของผม แต่งได้ให้แก่พ่อแม่ ให้แก่ครูบาอาจารย์นะครับบางเซนก็ครูครูผมคนหนึ่ง ผมอาจจะไม่ได้เรียนที่นี่ แต่ท่านก็ให้ความรู้กับผมไม่ว่าจะไปไหน หรืออะไรท่านก็จะแนะนำในสิ่งที่ดีๆในส่วนที่ผมเป็นหลานของท่านแล้วผมก็ได้ไปเรียนที่ครูหวานได้เรียนครูหมัดไฟอัลฮัมดุลิลลาห์ผมเกิดมาบนโลกดุนยาใบนี้ผมว่าผมได้กำไร ถ้าผมไม่ได้มีครูผมไม่รู้อยู่ตรงไหนไม่รู้ว่าพิ มีครูผมรู้จักการใช้ชีวิต รู้จักให้ให้ภัยให้เกียรติให้ภัยซึ่งกันและกันนะครับก็ขอพูดสั้นๆตรงนั้นก็แล้วกัน ต่อด้ก่กรเลยนะครับ ต่อด้ก่กรเลย แล้วต่อจากนั้นที่ผมก็จะเรียนเชิญนะครับ คุณอับดุลลอฮ์ผู้สำลีนะครับ เป็นคนคนแรกเลยนะครับ เป็นนิสิตคนแรกที่เรียนปนากตั้งแต่ มีชื่อว่าอ่าอะไรปนากไซคูไซอะไรนะไซครีอิสลามอ่าจนกระทั่งมาเปลี่ยนตรงนี้นะครับก่อนของผมก็มีว่า หลังของผมก็มานั่งอยู่ตรงนี้นะครับอัลฮัมดุลิลละอัลฮัมดุลิลละนะครับ อันนี้กรของผมแต่งเมื่อวานนี้เองนะครับเขาเขาโทรไปบอกให้นายูแต่งกรให้ลังเซนสักอันหนึ่งเกี่ยวกับครูนะครับก็ลองฟังดูนะครับทนทุ่มเทถ่ายทอดให้กับศิษย์ทั้งชีวิตครูอุทิศเพื่อการสอนสิทธิ์หลับแล้วแต่ครูนั้นยังไม่นอน เตรียมการสอนกว่าจะนอนหลังเที่ยงคืนทำเพื่อสิทธิ์ไม่เคยคิดต้องยิ่งใหญ่ ครูรักสิทธิ์รักด้วยใจ ไม่ต้องฝืนครูให้สิทธิ์สิ่งที่ให้ไม่ต้องฝืนครูหยิบยื่นมอบความรู้ตลอดมา วันเวลาย่อมผ่านไปไม่คงมั่นแต่ความรู้ที่ครูให้ฉัน ยิ่งมีค่า สิทธิ์ทุกคนเป็นคนดีมีศรัทธา สิทธิ์ทุกคนต่างมีค่า ก็เพราะครูงานวันนี้ได้มาพบครูทุกคน สิทธิ์ทุกคนในใจยังมีครูอยู่ สิทธิ์ทุกคนเคารพรักและเชิดชู ครูจะอยู่ในใจสิทธิ์นิจนิรันดร์ครับครับครูจะอยู่ในใจสิทธิ์นิจนิรันดร์ขอขอบคุณบรรดาคุณครูนะครับ ที่สอนศาสนาให้แก่ลูกหลานของเรานะครับโลกดุนยาทุกวันนี้มันวุ่นวายเหลือเกินนะครับ ถ้าไม่มีศาสนามีองค์ประกอบในชีวิต ผมคิดว่ามันจะวุ่นวายมากกว่านี้ต่อจากนี้ไปผมก็จะขอเชิญนะครับ ขอเชิญคุณอ่าได้ได้ได้อ่าขอเชิญขึ้นมาเลยครับขึ้นมาเลยครับเดี๋ยวมาถ่ายรูปกับครูกันนะครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆ ไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะครับไม่ใช่เรื่องบังเอิญอัลฮัมดุลิลละขอบคุณอัลลอฮ์ครับที่เราได้มีภาพแบบนี้กันนะครับ ให้มีความสามัคคีให้มีความอ่ามีความสำคัญ ให้ความสำคัญกับครูของเรานะครับมีความสำคัญกับครูของเราครับก็เดินขึ้นมา เรื่อยๆนะครับที่จะได้มาสลับภูแล้วก็เดินลงด้านซ้ายนะครับก็ ขอเเชิญนะครับบรรดาศิษย์นะครับที่จะได้มาคารวะครูนะครับมาขอบคุณครูขอขอบคุณครับครั้งที่แล้วโหผมดีใจไปด้วยเลยเนี่ยตเราผมมันได้ถูกมอบโอกาสอันนี้ผมก็คงเสียใจเหมือนกันนะครับ ผมก็มันมีโอกาสได้มาใกล้ชิดกับบรรดาศิษย์ของอาจารย์ของเิษย์ขเรามาเรื่อยๆนะครับทยอยกันมานะครับ มากมายเลยทีเดียวนะครับ ก็ทำดีแล้วนะครับ เบียดกันมาเบียดกันมา ความรัก ความรักเบียดกันได้ ความรักเบียดกันได้ ผมชอบมากเลยความสามัคคีนะครับ ความสามัคคีผมก็เป็นคนหนึ่งที่รักครู รักครูบาอาจารย์ และผมก็ดีใจที่ท่านได้รักครูบาอาจารย์ ครับเดี๋ยวสักครู่ เราก็จะให้คุณครูนะครับได้กล่าวอะไรสักเล็กน้อยนะครับกับบรรดาศิษย์นะครับอาขอเชิญคนคนถือป้ายคุณฮานาฟีอารี ขึ้นมาตรงนี้นะครับ ซึ่งจะมอบให้แก่ครูนะครับ สิ่งเล็กๆน้อยๆเป็นการคารวะ เป็นความแทนความคิดถึง เป็นความแทนความคิดถึงนะครับอ้าวนั่งกันมั่งนั่งกันมั่ง ยืนกันมั่งนะครับ พวกเราพวกกันเองกันเองกันเอง นี่แหละให้เห็นความสามัคคีไม่ต้องกลัวเวทีหาครับถ้าหากก็ไม่ไปไหน ร่วมกันอยู่แถวๆเนี้ยนะครับ หมอก็มี หมอก็มีอยู่ในที่นี้นะครับ เรามีทุกอย่างมีทุกอย่างนะครับเชิญฮานาฟีอารีนะครับ เป็นภาพที่หายากมากเลยครับเป็นภาพที่หายากมากเลยนะครับ ที่เราได้มาร่วมกิจกรรมกันตรงนี้ได้มามอบความรักได้ลึกถึงครูบาอาจารย์ของเรานะครับเอาตอนนี้คุณฮันฟีอารีก็ได้ได้มอบได้ถือป้ายนะครับ ได้มาคารวะครูบาอาจารย์นะครับ อันนี้เป็นสิ่งรำลึกนึกถึงครูบาอาจารย์นะครับทุกคนเลยนะครับ ได้มอบกัน ละคนเล็กๆน้อยๆพันมั่งห้าร้อยมั่งอะไรมั่งเป็นการตอบแทน เป็นการตอบแทน เป็นการยืนยันว่าไม่ลืมครูนะครับทุกครั้งที่มีงานเราก็จะมาร่วมมาอยู่ตรงนี้นะครับ เช่นกันครับได้ชื่อว่าเป็นเด็กมเนอกก็เพราะโรงเรียนนี้ นะและก็เป็นคนแรกด้วย และยังจำได้ด้วย เข้ามาก่อนเข้าบวชสามวัน แล้วมากินข้าวโอ้โหอยู่กาลังเซนในครัวลังเซนทั้งเดือนอ่าคนถามว่าทำไมมาก่อนมาเร็วเนี่ยยังไม่ได้เปิดเลยมาเลยนะก่อนมีความจำเป็นจะต้องมาแล้วกัน นะเราอย่าไปว่าเลยอย่าไปถามเลย มีความจำเป็นจะต้องมากันแล้วกัน จริง ๆ นะเขาเปิดออกบวชเรามาออกบวชเลยนี่นี่นี่นี่เมื่อก่อนไปต้องถามก็เลยว่าทำไมมาเร็วนะมีความจำเป็นต้องมาอ่าแม่แล้วจะพูดอะไรต่อเนี่ยจะพูดจะพูดโคตรเลยนะรู้ว่านะเออเอาละอ่าสุดท้ายนี้ก็ขอรอสุภานุวัตอาลาให้พวกเรา ได้มีอายุยืนนาวกันยาวกันไปนะแล้วก็ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเพื่อจะประกอบสมาธิทำมามาอยู่ได้มากๆนะอ่าขอให้อาจารย์ด้วยแหละอยู่ทูงไ้กับลูกศิษย์เนี่ยยันไหนยันกันเลยวะกันเลยนะเอออ่าขออย่ารอแล้วนะ อารอยูอ่าแหมพูดอะไรพูดไม่เป็นนะนะไม่ว่าเนี่ย

ความตตาของพระสุภาพนุวัตาโดยประสบการณ์อยู่ในที่น่าจะเป็นทุกท่านที่ได้ให้เกียรติมาร่วมในงาน วันนี้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาิษเก่าๆศิษย์นักศึกษาเก่าที่เคยเรียนอยู่กับผมมาผมสอนมาประมาณ 30ปีแล้วนะครับก็รุ่นนี้ก็เป็นรุ่นแรกส่วนใหญ่จะรุ่นแรกก็ที่บอกว่า ที่บอกว่าอยู่กับครูได้เนี่ยมันต้องต้องแน่นอน เพราะว่าคนเราถ้าไม่มีครูเนี่ยมันก็มีอะไรท่จะบอกว่ามันลำยคุณใช่คนก็ใชัตอนช่คนคนที่ ไม่มีไม่มีครูอยู่ร่วมด้วยก็เสียใจจะเป็นอะไรจะเป็นครูให้เพราะงั้นเรามีครูนั่วสบายใจแล้วแบบที่เราพูดมื่อสครู่นี้นั่นว่าสิ่งที่เรารู้กับไม่รู้อะไรหลายอย่าง ลองลองลองนึกว่าครูไม่รู้อีกหลายอย่างเหมือนกันใช่ไหมบางทีครูไม่รู้เยอะเรื่องีไม่เคยบอกไม่เคยเล่าหลับมาเฝ้าอ่อนครูมากลม่รู้ว่ามานก็สายไปแล้ว ลิแนบเนี่ยมาปีนี้แหละอัลลอฮ์ทดสอบเยอะแล้วก็สุขภาพก็บางไปหน่อย แต่อัลฮัมด้ใจยังสู้ยังสอนถึงทุกวันเนี่ย ทุกวันยังสอนอยู่อยู่เลยช้าเย็นสอนสอนทุกวันสอนที่บ้านแต่เนี่ยเดินมาไม่ไหวเลยเรียนสอนที่บ้านคัดไว้รุ่นชั้นเนี่ยสอนเองก็ ถึงนักเรียนเคยถามว่าจะมาเรียนไม่ได้ไม่ที่ว่าทำไมจะไม่ได้ เอาหนังสือมาให้ถูกกันแล้วกัน ครูสอนสือเล่มนี้ เอาเล่มอื่นมาแล้วก็ไม่ได้เรียนนะครับก็เขาฝากครูเราไว้ทุกคนว่าเขาไม่เคยไม่เคยมีปีนี้นะนักเรียนที่จะมาเยี่ยมมาคารวะกันปีนี้เขามากันครบถ้วนเลย ดีๆมาถึงตรงนี้เราไม่ได้จำเลยว่าไปเรียนเรียนผมหรือเปล่าอะไรเงี้ยบางทีบางทีแต่ว่าถ้าพอพูดไปก็รู้จำได้นะครับเพราะแต่ละคนมันก็มีมีแันไม่เหมือนกันนะมีแันไม่เหมือนกันบางคนก็บางคนก็กสภาสมาคมกันไปสวายในหอถวายอะไรอย่างเี้แล้วแต่ รื่งแม่แต่มันก็เป็นเรื่องสนุก จริงๆแล้วเป็นเรื่องสนุกแล้วกันคนคนนอกเนี่ยมันที่สุดแล้วตามเรื่องบางคนก็ไปหาฝรั่งข้างๆบ้านมาแล้วจะมาทำซุปโชกัน แล้วแต่พอไปที่หลังก็ว่าว่าหลังทำมาลิ้นเ่ย ทำมาเล่นไปดู แอบไปดูนักไก่เข้ามานักไก่ำมล่นเนี่ยเป็นครูก็ต้องรับหน้าไปจะจะไม่ได้หร้วว่าใครเป็นใครเวลานี้ว่าเอาอะไร ใครเอามาดีหลังยังไง จต่ว่ารู้มีประวัติเขาไม่จำว่าใครใครการทันดีแล้วเราก็ได้ไปเติบโตกันมีครอบครัวแล้วก็ทำมาหากินก็ทางสุจริตก็มีรายได้ของเราพอสมควรก็เลี้ยงครอบครัวด้วยกักระคับก็ต้องดีอนี้ ็ขอให้ลูกศิษย์ทุกคนได้แต่รักษาความเป็นความเป็นนักศึกษาเนี่ยนะครับไอเข้มเนี่ยในตัวเหมือนกับเกลือเพ่มันดีรักษาความเข้มไว้ก็แล้วกันนะครับถ้าชุดนี้ขอเวลาจะกระทั่ความสุขตลอดรวมมาให้กับบรรดานเรียนทุกคนแล้วก็ตลอดจนแต่ที่ใหญ่ที่มาให้เกียรติในงานวันนี้ด้วยนะครับ akhiri fatala ta ta k า n ka ce talaban dama da wato na k ร b i บิลล i t a w f ฟิก a l h i d a y a อัสสลามุอะลัยกุ m wa rahmatullahi wa b a r a k a t u ครับนี่ก็เป็นเสียงเป็นเสียงจากอาจารย์นะครับหรือลักเซนนะครับที่ให้กับบรรดาลูกศิษย์ลูกหา